เนื้อหาบทที่ 5 เป็นเนื้อหาบทสุดท้ายของรายวิชาจิตวิทยาพัฒนาการวัยสูงอายุ เป็นเนื้อหาที่มีความเชื่อมโยงมาตั้งแต่บทที่ 1 ถึงบทที่ 4 ค่ะ จะเป็นเนื้อหาที่มุ่งเน้น เรื่องของการเรียนรู้ในเรื่องการดูแลสุขภาวะของผู้สูงอายุในทุกด้าน ตั้งแต่ด้านร่างกาย จิตใจและอารมณ์ สังคมเศรษฐกิจ รวมถึงบทบาทผู้สูงอายุที่มีต่อบุคคลในครอบครัว ชุมชนและสังคม และสุดท้ายของบทนี้ท่านจะได้พบกับวิดีโอในเรื่องของ การดูแลจิตใจของผู้สูงอายุ ที่มีภาวะซึมเศร้า โดยเยาวชนในชุมชน โดยการใช้ภาษารักค่ะสำหรับเนื้อหาแรกนะคะก็คือการส่งเสริมสุขภาวะด้านร่างกายของบุคคลวัยสูงอายุนะคะ โดยปกติแล้ว ผู้ดูแลผู้สูงอายุลูกหลานรวมถึงตัวผู้สูงอายุเอง จำเป็นต้องให้ความสำคัญกับความเสื่อมถอยทางด้านร่างกายของผู้สูงอายุ ให้ความสำคัญกับการเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมกับภาวะสุขภาพ ความเจ็บป่วย การออกกำลังกายที่เหมาะสมกับความเจ็บป่วย และความเจ็บปวดที่เกิดขึ้น รวมถึงในเรื่องของการพักผ่อนนอนหลับ และการปฏิบัติตนตามคำแนะนำของแพทย์ค่ะสำหรับเรื่องของการเลือกรับประทานอาหาร โดยปกติแล้ว ผู้สูงอายุเป็นวัยที่มีกิจกรรมค่อนข้างน้อย จึงมีการใช้พลังงานน้อย ควรหลีกเลี่ยงอาหารประเภทแป้ง น้ำตาล และไขมัน ควรให้ความสำคัญกับการรับประทานอาหารโปรตีนที่ย่อยง่าย เช่นปลาแล้วก็ไข่ รวมถึงการรับประทานแร่ธาตุที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตนะคะ ในเรื่องของเหล็ก แคลเซียมและสังกะสีซึ่งมีอยู่มากในอาหารจำพวกนม ถั่วเหลืองผักผลไม้ รวมถึงในเรื่องของธัญพืชต่างๆค่ะ ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีรสหวานจัดหรือรสเค็มจัด ควรรับประทานน้ำสะอาดอย่างน้อยวันละ 6-8 แก้วนะคะ ควรให้ความสำคัญกับเรื่องของวิธีการปรุงอาหารด้วยนะคะ ควรให้มีการวิธีปรุงโดยการใช้ต้ม นึ่ง อบ มากกว่าการผัดและการทอดค่ะ เพื่อลดการใช้ปริมาณไขมันที่จะเข้าสู่ร่างกายนะคะ การออกกำลังกาย การเลือกวิธีการออกกำลังกายต้องเป็นวิธีการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับสภาพร่างกายรวมถึงเรื่องของความเจ็บป่วย รวมถึงความเจ็บปวดที่มีอยู่ในขณะนั้นนะคะ ในผู้สูงอายุที่ไม่มีโรคประจำตัว มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง แนะนำให้มีการออกกำลังกายแบบแอโรบิก ประมาณ 30 นาทีต่อครั้ง สัปดาห์ละ 3-4 ครั้งนะคะ เนื่องจากว่าจะช่วยเรื่องของการทำงานของหัวใจและหลอดเลือดได้เป็นอย่างดี ควรมีการยืดกล้ามเนื้อก่อนที่จะออกกำลังกาย รวมถึงการเพิ่มระดับความหนัก ของการออกกำลังกายให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายที่เป็นอยู่นะคะสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะความเจ็บป่วย มีโรคประจำตัว รวมถึงมีความเจ็บปวดนะคะจำเป็นต้องได้รับคำแนะนำจากแพทย์ รวมถึงบุคลากรด้านสุขภาพก่อนที่จะมีการออกกำลังกาย อย่างที่ท่านได้ชมมาในวิดีทัศน์ของเรื่องที่ 1 ในเรื่องของอการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายนะคะ สำหรับเรื่องถัดไปในเรื่องของการพักผ่อนและการนอนหลับ โดยปกติแล้วผู้สูงอายุนะคะยังคงมีความต้องการพักผ่อนและการนอนหลับอย่างน้อย เฉลี่ยวันละ 8 ชั่วโมงนะคะ ซึ่งโดยปกติแล้ว ผู้สูงอายุนะคะถ้าจะรู้ว่ามีการพักผ่อนนอนหลับที่เพียงพอ และเป็นการพักผ่อนนอนหลับที่มีคุณภาพ เราจะดูจากการที่เมื่อตื่นนอนมาแล้วนะคะ ผู้สูงอายุจะมีความสดชื่น อย่างไรก็ตามนะคะ ถ้าผู้สูงอายุมีอายุเกินกว่า 70 ปีขึ้นไป ระยะเวลาการนอนจะลดลง เนื่องจากว่าความต้องการในการนอนของร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงไป แต่ด้วยเรื่องเหตุปัจจัยหลาย ๆ อย่างนะคะ ที่อาจจะเป็นส่งผลรบกวนต่อการนอนหลับของผู้สูงอายุได้ ไม่ว่าจะเป็นความเจ็บปวดที่เกิดจากโรคประจำตัว หรือการรับการรักษา รวมถึงเรื่องของความไม่สุขสบายทางด้าน ร่างกายอื่น ๆ ความไม่สบายใจ หรือมีเหตุการณ์เข้ามากระทบจิตใจ ย่อมทำให้เป็นปัจจัยที่เป็นการรบกวนการนอนหลับของผู้สูงอายุ ดังนั้นผู้สูงอายุและผู้ดูแลในครอบครัวนะคะ ควรให้ความสำคัญกับการดูแลเรื่องของสุขอนามัยในการนอนหลับ ตัวอย่างของสุขอนามัยในการนอนหลับสำหรับผู้สูงอายุนะคะ ได้แก่การดูแลทางด้านเรื่องของอุปกรณ์การนอนหมายถึงหมอนเตียงที่มีความเหมาะสมนะคะไม่แข็งจนเกินไปหรือไม่นุ่มจนเกินไป ความสะอาดของอุปกรณ์ในการนอน รวมถึงแสงที่มีอยู่ในห้องนอนนะคะ ควรมีความสว่างที่เพียงพอ เนื่องจากว่าในช่วงเวลากลางคืน หากผู้สูงอายุต้องการเข้าห้องน้ำ จะได้ไม่หกล้มได้ง่ายนะคะ รวมถึงเรื่องของอุณหภูมิห้องต้องไม่หนาวจนเกินไป หรือไม่ร้อนจนเกินไป เป็นห้องที่มีอากาศถ่ายเท เพื่อทำให้ผู้สูงอายุนะคะ นอนหลับได้อย่างสบาย รวมถึงไม่ให้ผู้สูงอายุดูละครหรือชมภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาตื่นเต้นเร้าใจก่อนนอน และไม่ควรให้ดื่มน้ำปริมาณมากก่อนนอนนะคะ เนื่องจากว่าจะทำให้ผู้สูงอายุรู้สึกปวดปัสสาวะก่อนที่จะเข้านอน หรือแม้กระทั่งหลังตื่นนอนไปแล้วนะคะ รวมถึงเรื่องของการที่ความเงียบนะคะ ผู้สูงอายุยังต้องการความเงียบก่อนที่จะเข้านอน หรือว่าขณะที่นอนหลับ ผู้สูงอายุจะตื่นง่ายค่ะ หากถ้ามีเสียงเพียงเล็กน้อยเข้ามากระทบนะคะ และสุขอนามัยของการนอนที่สำคัญสำหรับผู้สูงอายุอีกประเด็นหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของการสวดมนต์หรือว่าการปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาก่อนเข้านอน เนื่องจากจะทำให้ผู้สูงอายุมีการหลับได้อย่างเเป็นสุขมากขึ้นนะคะ หมายถึงหลับได้นานขึ้น แล้วก็ไม่มีเรื่องกังวลจิตใจนะคะ รู้จักการปล่อยวางเรื่องที่มากระทบจิตใจก่อนการนอนสำหรับเรื่องต่อไปก็คือเรื่องของการปฏิบัติตนตามคำแนะนำของแพทย์นะคะผู้ดูแลผู้สูงอายุคนในครอบครัวรวมถึงตัวของผู้สูงอายุเองนะคะจำเป็นที่จะต้องไปพบแพทย์ตามนัดค่ะ มีการควบคุมน้ำหนักตัวที่เหมาะสม รับประทานยาตามแพทย์ ตามแผนการรักษาของแพทย์อย่างเคร่งครัดนะคะ ไม่ควรรับประทานยาของผู้อื่น หรือว่าไปซื้อยารับประทานเอง ให้ความสำคัญกับการรับอากาศที่บริสุทธิ์ มีการเดินเล่นในช่วงเวลาเช้านะคะ รวมถึงสังเกตอาการผิดปกติต่างๆของร่างกายที่อาจจะมีเพิ่มมากขึ้นจากภาวะโรคประจำตัวที่เคยมีมาค่ะ ดูแลสุขภาวะทางด้านร่างกายที่สำคัญอีกประเด็นหนึ่งนะคะ ก็คือการดูแลสภาพแวดล้อมในบ้านและรอบๆบบริเวณบ้านค่ะ เนื่องจากการที่ผู้สูงอายุนะคะ มีการเคลื่อนไหวร่างกายที่ช้าลง รวมถึงอาจจะมีความเจ็บปวด จากการเจ็บข้อเข่า อาจจะทำให้มีปัญหาในเรื่องของการการดูแลพื้นนะคะ พื้นของบ้านเนี่ยจำเป็นที่จะต้องเป็นพื้นที่ไม่ลื่นง่ายนะคะมีราวเกาะจับให้กับผู้สูงอายุนะคะมีแสงไฟบริเวณบันไดให้ผู้สูงอายุสามารถที่จะมองเห็นชั้นของบันไดได้อย่างชัดเจน ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในการดูแลผู้สูงอายุนะคะ รวมถึงเรื่องของการที่ระดับของเตียงโต๊ะ เก้าอี้ที่เหมาะสมกับความสูงรวมกันกับการที่ไหล่ของผู้สูงอายุจะงอคุ้มลงนะคะทำให้ร่างกายของผู้สูงอายุเนี่ยค่ะ มีแนวระดับที่ดูเหมือนจะเตี้ยลงนะคะ เพราะฉะนั้นอุปกรณ์เหล่านี้ยังจำเป็นต่อการดูแลผู้สูงอายุนะคะ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายค่ะ